ากผู้ชายที่รูปไม่หล่อไม่โคตรจริงใจเลยหาไม่ได้จากไหนแล้วนอะให้รู้เอาไว้ว่าฉันนั้นรักกับเธอก็พอฉันไม่ได้หวังให้เพลงนี้ดังแค่เธอได้ฟังเท่านั้นพอ เพราะนี่คือความในใจจากผู้ชายที่รูปไม่หล่อแต่มันแม่งโคตรจริงใจเลยหาไม่ได้จากไหนแล้วนอแค่อยากให้รู้เอาไว้ว่าฉันนั้นรักแต่เธอก็พอ มีความในใจที่อยากจะบอกเธอไป แต่ว่าฉันนั้นมันขี้อายไปหน่อย ในใจลึกๆ ของผู้ชายตัวน้อย ที่เฝ้าและคอยมองดูตัวเธอมานาน มันอยากได้เธอเป็นแฟน แล้วก็เดินควงแขนไปไหน มาไหนก็ไปด้วยกันสองเรา อาจจะเวอไปนิด และคิดไม่เหมือนใครเขา เพียงแค่อยากเล่าให้เธอได้ฟัง ฉันไม่ได้หวังให้เพลงนี้ดังแค่เธอได้ฟังเท่านั้นพอ เพราะนี่คือความในใจจากผู้ชายที่รูปไม่หล่อแต่มันเป็นโคตรจริงใจเลยหาไม่ได้จากไหนละเนาะ แค่อยากให้รู้เอาไว้ว่าฉันนั้นรักแต่เธอก็พอ ฉันไม่ได้หวังให้เพลงนี้ดังแค่เธอได้ฟังเท่านั้นพอ เพราะนี่คือความในใจจากผู้ชายที่รูปไม่หล่อแต่มันไม่โคตรจริงใจเลยหาไม่ได้จากไหนละเนาะแค่อยากให้รู้เอาไว้ว่าฉันนั้นรักแต่เธอก็พอฉันนั้น ใจไม่ว่ายังไงก็ยังรัก ถึงแม้ว่าเธอจะมีใครอยากให้รู้เอาไว้รักเธอมากเพราะเธอนั้นเป็นดังดวงใจฉันจะคอยเฝ้าและห่วงใย ไม่ยอมให้ใครเข้ามาทำร้ายและพราก เธอไปจากใจ แค่มีเธอนั้นอยู่ข้างๆกายแค่เพียงเท่านั้นฉันก็สุขใจ ถึงได้แค่หวังก็ไม่เป็นไร และรู้ตัวดีว่าฉันเป็นใคร แต่พร้อมจะทำเพื่อเธอเสมอถ้าหากว่าเธอต้องการอะไรและหากได้ฟังเพลงนี้ เธอคงจะรู้ว่าฉันคิด ดเช่นไรดังแค่เธอได้ฟังเท่านั้นพอ เพราะนี่คือความในใจจากูชายที่รูไม่หล่อแต่มันเป็นโคตรจริงใจเลยหาไม่ได้จากไหนแล้วเนาะแค่อยากให้รู้เอาไว้ว่าฉันนั้นรักแต่เธอก็นไม่ได้หวังให้เพลงนี้ดังแค่เธอได้ฟังเท่านั้นพอเพราะนี่คือ ความในใจจากผู้ชายที่รูปไม่หล่อแต่มันเป็นโคตรจริงใจเลยหาไม่ได้จากไหนแล้วเนาะแค่อยากให้รู้ ฉันนั้นรักแต่เธอก็พอ ที่แต่งเพลงนี้ก็อยากให้เธอได้ฟัง สิ่งที่ฉันนั้นคิดในใจ ว่าคนคนนี้มันรักเธอมากมาย แต่ต้องเก็บไว้ ในใจเรื่อยมากลัวเธอนั้นรู้แล้วไม่ยอมพูดจาทำตัวเฉยชาไม่มองหน้ากัน แต่มาวันนี้ ฉันคิดว่าคงถึงวัน ถึงวันที่ฉันจะบอกว่ารักเธอชอบเหอ